Thank you. เมนูที่2นะครับก็จะเป็นเมนูผักกัดจอนะครับ วัตถุดิบก็จะมีผักกาดนะครับ ซี่โครงหมูครับ มะขามเปียกกะปิถั่วเน่าปิ้งนะครับ หอมแดง ริกแห้งคั่วนะครับ และกระเทียมเจียวครับ Thank you. Música